สวัสดีค่ะ Apple ได้ประกาศจัดงานอย่างเป็นทางการแล้วในชื่อ One More Thing ในวันที่ 11 พฤศจิกายนเวลาตีหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัว Mac รุ่น Apple Silicon บางทีนะคะ อาจจะมีการเปิดตัวสินค้าอื่นอีกด้วยค่ะ ส่วนจะเป็นยังไงนั้น รอติดตามกันค่ะ